สำหรับบุ๋มเลยนะคะ ก็ต้องบอกเลยว่าโรงพยาบาลเวชธานีเนี่ยนะคะ ประทับใจบุ๋มตั้งแต่เดินเข้ามาจากหน้าประตูแล้วนะคะ ตั้งแต่พี่รปภพนักงานทุกคนจนถึงส่งบุ๋มเข้าห้องคลอดนะคะคุณหมอแล้วก็ทีมแพทย์พยาบาลแบบทำให้บุ๋มแบบอุ่นใจมากแบบช่วยบุ๋มได้มากๆค่ะเพราะว่าเเราก็เป็นคุณแม่มือใหม่นะคะ ก็ไม่เคยมีประสบการณ์ อย่างแรกเลยคือแบบกลัวกลัวมากกลัวจนแบบอยากจะร้องไห้ แต่ด้วยความมืออาชีพของทั้งคุณหมอนะคะ พยาบาล แบบช่วยเราอะค่ะ ผ่อนคลายด้วยคำพูดหรือเทคนิคต่างๆ แบบทำให้เราผ่านตรงนั้นมาได้ค่ะ บอกเลยว่าประทับใจมากพยาบาลที่เข้ามาดูแลที่ในห้องพักส่วนตัวด้วยนะคะ อาบน้ำให้ดูแลให้ทุกอย่างจริงๆค่ะด้วยความสุภาพอ่อนโยนแล้วก็คำพูดสำคัญนะคะ มันทำให้เรามีกำลังใจแล้วก็แฮปปี้ค่ะสำหรับคุณพ่อนั้นไม่ได้เลือกโรงพยาบาลนี้ไว้ตั้งแต่แรกนะครับที่มาโรงพยาบาลนี้เพราะว่าคุณแม่เป็นคนตัดสินใจ แต่ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ วินาทีแรกที่เราก้าวเท้าก็มาที่เวทานีจนถึงเวลานี้ทุกอย่างที่เราได้รับจากเวทานีคือความสุขและก็ความสมบูรณ์แบบ ขอบคุณคุณหมอภูมิพรที่ดูแลเราอย่าง ดีที่สุดเท่าที่พ่อแม่คู่หนึ่งลูกอีกคนหนึ่งจะจะได้รับประทับใจมากครับเขาปฏิบัติเหมือนลูกเราเป็นลูกของเขา ซึ่งซึ่งอันนี้อันนี้ตรงใจมากครับ